การแสดงความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสม การแสดงความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสมอาจเกิดได้หลายประการนะคะ ก็มีดังนี้ค่ะ เกิดจากการจงใจกระทำ ซึ่งก็คือความตั้งใจและก็จงใจในการแสดงความคิดเห็นนั้นอย่างชัดเจน โดยอาจจะใช้ชื่อเล่น ชื่อปลอม ข้อมูลและที่อยู่ปลอม หรือเข้าใช้ระบบคอมพิวเตอร์จากนอกประเทศ โดยเข้าใจว่าไม่สามารถตรวจสอบได้ หรือติดตามได้ แต่ในข้อเท็จจริงแล้วสามารถติดตามตรวจสอบร่องรอยการทำงานได้ แต่อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการพิสูจน์ และก็ใช้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านนี้เป็นพิเศษนะคะ หรือว่าจะเกิดจากการกระทำไปด้วยความไม่รู้กฎหมาย ซึ่งในสังคมออนไลน์อาจจะมีการสร้างข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จเพื่อทำลายชื่อเสียงของผู้อื่นอยู่แล้ว แล้วก็มีการส่งต่อกันมาเรื่อยๆ โดยที่ผู้ส่งต่อข้อมูลข่าวสารนั้นไม่ทราบว่ากำลังกระทำผิดกฎหมายอยู่ ดังนั้นผู้ที่รับข้อมูลข่าวสารเมื่อเปิดอ่านแล้วควรพิจารณาว่าเป็นข้อมูลข่าวสารที่สมควรส่งต่อไปหรือไม่อย่างไรค่ะ แสดงความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสมอีกประเภทนะคะ ก็คือ เกิดจากการถูกกลั่นแกล้งค่ะ ซึ่งในโลกของอินเทอร์เน็ตนั้น นักเจาะระบบมักจะมีเครื่องมือสำหรับเจาะระบบไว้ใช้งานในรูปแบบต่างๆนะคะ เมื่อเจาะระบบเข้าไปแล้ว สามารถที่จะเข้าไปทำงานแทนเจ้าของได้นะคะ โดยที่เจ้าของไม่มีส่วนรู้เห็นใด ๆ เลยค่ะ หรือว่าถูกกลั่นแกล้งจากผู้ที่แอบเข้าระบบของเรา โดยที่เราเผลอหรือประมาทก็ได้นะคะ เพียงแค่ลุกไปที่อื่นออกจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ โดยไม่ได้สั่งล็อกเอาจากหน้าจอนะคะ ก็มีโอกาสที่จะให้ผู้อื่นเข้ามาสวมรอยสั่งการหรือว่าควบคุมการทำงานคอมพิวเตอร์ของเราแทนได้ค่ะ Thank you.